นี้ทำข้อบันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชม กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้มาพบกับผมพี่เสือสล็อตอีกตามเคยนะครับ วันนี้เราจะมาเล่นสล็อตค่ายพีจีนะครับ เรามาอยู่กันในเกม Fortune God นะครับ เรา มีทุนอยู่ 1,000 บาท อยากรู้ว่าวันนี้เราจะมันจะแตกให้เราไหม เพิ่มเบ็ดไปที่3เงิน60 พอครับ ไปกันเลยครับ แปะมันจะออกให้เราไหมวันนี้โอ้ย เจกับคิวมาครับมาไหมไม่มา มันหน้าแตกมากเลย คิวมาครับ แปะนอนมาเลยเปิดมาเนี่ยอุ้ย ได้อะไร วินแดงเรื่อยๆจัดไปจัดไปยาวๆเลยยาวๆยังไม่หยุดอ่ะมีอีกแกไปต่ออ่ะ 4,940 บาทครับทุกคน What the fuck แม่เด้งมา5,000แล้วอะตอนนี้ แปะให้ต่อแปะยืนมาอีก แท็กทีมเขาบอกมาแบบแท็กทีมยาวๆาวอบบิ๊กวินบิ๊กวิน860ว้าว ต่อครับมาอีกแล้ว มาอีกแล้ว ผมไม่ชอบจริงๆเลยแบบเนี้ยซูเปอร์ไม้เก้าอีกแล้วครับ ตอนนี้เท่าไหร่เอ่ย หยุดเลยอ่ะ ไปเรื่อยๆยาวๆเลยห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทครับยาฮูเด้งมาเท่าไหร่เด้งมาเท่าไหร่ เหมือนหนึ่งแล้ว ลงไม่หน่อยลงไม่หน่อยเพิ่มเบ็ดกันดีกว่าครับ ร้อยยี่สิบบาท ไปคิวมาครับคิวมาอีกแล้วครับ เคมาครับรอบนี้เคมา เขาให้หน่อยสิอย่าทิ้งเงียบเดยเขาชอบทิ้งเงียบอะส่วนพันหนึ่งตอนนี้ได้กำไรครับแตกมาหมื่นหนึ่งมันจะแตกให้เราอีกไหมเราต้องไปดูดูกันเรื่อยๆครับ มาอีมาอีขอเรื่อยๆอ่ะ ใครมีอะไรแนะนำแบบแปลกดีๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเีื่อผมยังไปปรับใช้ตามมั่งเอเข้าครับ เอเข้า คิวมาครับ เพิ่มเบ็ดกันอีกี่า240 ไปเลย ได้แล้ว ไม่ได้แล้ว แบบนี้คิวมาครับเท่าไหร่เนี่ย640 บาท ไปอีก แต่อีก เอมาครับหนึ่งร้อยหกสิบแต่แต่แป๊บเดียวก็ไม่ให้แล้วเลยฮะสงสัยเขาเมื่อยมั้งตีกองจนเมื่อยอะไม่ให้ผมเลย ยังได้นิดหน่อยยังได้นิดหน่อย มาครับสายบอกจะไม่ให้ได้มาเท่าไหร่เนี่ย 640 อีกแล้วคิวเข้าเนาะ ิวกับแชร์เข้าครับจะได้อะไรที่มันเยอะกว่านี้ เพิ่มเบ็ดต่อดีฝาครับอาวลดเบ็ดมาลดเบ็ดมาร้อยยี่สิบดีฝายิดไปยิดมากลัวมันไม่แตกไม่ไหวสองร้อยสี่สิบไม่ไหวเปิดเทอร์โบด้วย มาครับว้าวเบ็ดเยอะๆเขาไม่ค่อยให้ ได้มาหกร้อยครับมโอ้โห ไม่ค่อยให้เลยหมื่นหนึ่งเหลือห้าพันเก้านะไอต่อเรื่อยๆเลย ไม่ไหวแล้วผมหงิดอื ยังไม่มา ยังไม่มา ไม่จ่ายค่จริงๆ เหรอเนี่ยพอดีฝากครับ มันไม่แตกให้แล้ว ได้กำไรมาแล้วครับ ทุนวันหนึ่งได้มาสี่พันครับ ถ้ากับมันแตกห้าพันใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามช่องพี่เสือทะล็อด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ ด้วยนะครับ ไปแล้วครับ นี่เสือแตกยักษ์ซ้อน